สำหรับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาที่ 2.2 ประเภทของแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นกันนะคะ แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น 1. แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นจำแนกตามประเภทแหล่งที่เกิด ได้แก่ 1.1 แหล่งสารสนเทศคำบอก หมายถึง แหล่งสารสนเทศที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ด้วยวาจาจากผู้รู้ที่มีประสบการณ์ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ปราชชาวบ้าน ที่มีการบันทึกความรู้โดยผ่านการบอกเล่า เรียกว่าหลักฐานคำบอก โดยหลักฐานคำบอก เป็นสารสนเทศท้องถิ่น ปฐมภูมิ ที่เกิดจากกระบวนการจัดทำสารสนเทศท้องถิ่นตามคำบอก ซึ่งสารสนเทศคำบอกที่สำคัญ ได้แก่ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีคำบอก ประวัติศาสตร์คำบอก และวรรณกรรมมุขปาฐะ1.2 แหล่งสารสนเทศที่เป็นเอกสาร จัดเก็บสารสนเทศท้องถิ่นที่บันทึกความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร สารสนเทศท้องถิ่นประเภทนี้ สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ง่าย เช่น หนังสือ วารสาร จุลสาร กิตภาควิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ต้นฉบับตัวเขียน สมุดไทยใบลาน เป็นต้น 1.3 แหล่งสารสนเทศที่ไม่เป็นเอกสาร จัดเก็บสารสนเทศท้องถิ่น ที่บันทึกในรูปสื่ออื่นที่ไม่เป็นเอกสาร คือ สื่อโสดทัศน์ สื่อดิจิทัล เช่น VCD เว็บไซต์ สื่อผสม เป็นต้น 1.4 แหล่งสารสนเทศวัฒนธรรม เป็นสารสนเทศท้องถิ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และเป็นวัฒนธรรมจารีตประเพณี ของชุมชนปฏิบัติกันมา จากแนวคิดดังกล่าวนะคะ สามารถสรุปแผนภาพความสัมพันธ์ของแหล่งสารสนเทศคำบอก หลักฐานคำบอก และสารสนเทศคำบอก ได้ดังนี้ค่ะ แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น จำแนกตามแหล่งผลิตและเผยแพร่สารสนเทศ 2.1 แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นสถาบัน มีความสำคัญต่อการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นสถาบันบริการสารสนเทศ หรือองค์กรสารสนเทศ ที่รวบรวมและให้บริการสารสนเทศ ได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ข้อมูล หอจดหมายเหตุ หน่วยงานราชการ และสถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ค่ะ ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินทรเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลทางมนุษยวิทยาวัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย งานวิจัยทางชาติพันธุ์ จารึกในประเทศไทย จดหมายเหตุทางมนุษยวิทยา หนังสือเก่าชาวสยาม มนุษยวิทยากายภาพ ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย เป็นต้นค่ะ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสนับสนุนทางการศึกษาและการวิจัย กับบุคลากรและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และมีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และวิจัยของมหาวิทยาลัยและสังคม จัดหาสนับสนุนและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นแหล่งในการบริการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมา เป็นสถาบันวิจัยที่ให้บริการความรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ หนองปิง หมู่ 7 บ้านโกรกเดือน 5ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพันธกิจเพื่อ สำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น ศึกษาวิจัยนำเสนอผลงานวิจัย ด้านซากดึกดำบรรพ์และทรัพยากรธรณี บริการทางวิชาการ ด้านซากดึกดำบรรพ์ทรัพยากรธรณี และอุทยานธรณี บริหารและพัฒนาสถาบันสู่องค์กร อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก2.2 แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นบุคคล เป็นแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ที่เกิดจากความรู้ ทักษะพิเศษของบุคคล โดยใช้ความรู้ของตนเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดในเรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนเป็นบุคคลที่ใช้ความรอบรู้ และทักษะ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน ครอบครัวและท้องถิ่น จนกระทั่งประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบ เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน ซึ่งบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้จัดเป็นผู้ทรงภูมิปัญญา ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้มีความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ เช่น ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์และผู้มีความรู้ทางวิชาชีพด้านต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชำนาญการ ปราชชาวบ้านหมายถึง ชาวบ้านที่มีรากฐานของความรู้ ที่เกิดจากการใช้สติปัญญา สั่งสมความรู้และประสบการณ์ เพื่อการดำรงชีพ และสามารถเชื่อมโยง ถ่ายทอด คุณค่าความรู้ของอดีต กับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 2.3 แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นสื่อมวลชน ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ สื่อมวลชนที่กล่าวถึงนี้ได้แก่ คอลัมน์ข่าวในหนังสือพิมพ์ เช่น มติชน ไทยรัฐเป็นต้นค่ะสำหรับวิทยุโทรทัศน์ เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง9โมเดิร์นไน2.4 แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นบนอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย เว็บไซต์และฐานข้อมูลต่างๆ ทางด้านสารสนเทศท้องถิ่น ได้แก่ เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา เว็บไซต์จังหวัดมหาสารคาม และเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นบนอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ฐานข้อมูลท้องถิ่นออนไลน์ และฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ไทยตำบล .com นำเสนอข้อมูลตำบล ผลิตภัณฑ์ รายการ ค้นหาข้อมูลสินค้า ค้นหาสินค้าและกลุ่มอาชีพ ธุรกิจ และสถานที่ท่องเที่ยวค่ะ ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย รวบรวมและนำเสนอข้อมูลพิพิธภัณฑ์จากทั่วประเทศ มีการแบ่งปันประสบการณ์ชมพิพิธภัณฑ์และฐานข้อมูลค่ะ 2.5 แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นประเภทชุมชน และแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นเฉพาะเรื่อง ได้แก่ ชุมชน แหล่งสารสนเทศที่สำคัญในชุมชน โบราณสถาน ตลาดน้ำที่เป็นแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น หรือนำเสนอและเผยแพร่สารสนเทศด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นเฉพาะเรื่อง เน้นเนื้อหาเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ คลังข้อมูลสารสนเทศระดับภูมิภาค เช่นภาคใต้